ส่องพระใหม่กับเน็กแฟนพระ นะครับ คลิปนี้ผมจะมารีวิวเหรียญรุ่นราชาพยักษ์เสือสองป๋องสุพรรณเดี๋ยวมาดูเนื้อหามาดูความสวยงามกันใกล้ๆนะครับว่าจะงดงามเพียงใด เดี๋ยวมาชมกันครับเหรียญรุ่นราชาพยักษ์นะครับ รุ่นนี้นะครับเสือสองป๋องสุพรรณนะครับ รุ่นนี้ได้จับจองกันค่อนข้ามปีเลยทีเดียวนะครับ สมกับการรอคอยหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันนะครับ ว่าเนื้อหาภายในกล่องเป็นยังไงบ้างนะครับ มีเนื้อไหนบ้างนะครับ เดี๋ยวมาติดตามชมกัน ซึ่งรายการที่ผมได้มานี่เป็นรายการลุ้นเนื้อนะครับ ผมไม่ได้มาในราคาจอง นะครับรุ่นนี้ผมได้มาในกลุ่มพระของหลวงพ่อพัดนะครับผมประมูลเขามานะครับ จอง ไม่ทันนะครับ ประมูลเข้ามาในกลุ่มของ หลวงพ่อพัดอีกทีหนึ่งนะครับ มีทั้งที่แกะกล่องแล้วนะครับ แล้วก็ยังไม่แกะกล่องนะครับ เดี๋ยวมาดูเนื้อหากันนะครับว่าเนื้อหาด้านในเป็นยังไงบ้างนะครับ เดี๋ยวมาดูภายนอกของกล่องกันก่อนนะครับ ผมปรับไฟนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกล่องภายนอกของเหรียญกันก่อนนะครับ จะเป็นกล่องสี น้ำเงินเข้มนะครับ พิมพ์ด้วยหมึกสีทองนะครับ ราชาพยัคตรงนี้จะเป็นรูปของเหรียญนนะครับของหลวงพ่อพัดนะครับ จะพิมพ์ว่าหลวงพ่อพัดอุญยกาโมนะครับ วัดทานทหารห้วยด้วนนะครับอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์นะครับ เดี๋ยวมาดูข้างในกันเลยนะครับ รายการนี้เป็นรายการที่ 18นะครับเขาจะเขียนติดหมายเลขของรายการไว้นะครับทุกเหรียญนนะครับ เดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะครับขออนุญาตปรับไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับ ดูเหมือนไม่ค่อยชัดนะแสงสว่างเกินไปหรือ มืด เกินไป นะครับ ก็สามารถแนะนำคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ ซึ่งรายการนี้นะครับเป็นรายการลุ้นเนื้อนะครับ สร้างอยู่ด้วยกัน10 18รายการด้วยกันนะครับใน1ลังนะครับใน1ลังก็จะมี 18 รายการด้วยกันนะครับ เดี๋ยวมาดูรายการที่ 18 กันก่อนนะครับ รายการที่ 18 เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับลงยาจีวอนใน1ลังมี10เหรียญเท่านั้นเองนึงเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันก่อนนะครับผมขออนุญาตไม่แกะไีนนะครับเพื่อเป็นการรักษาหน้าพระเป็นการรักษารอยขีดข่วนนะครับ เดี๋ยวมาส่องกล้องดูกันเลยนะครับ มาดูใบหน้าของหลวงพ่อกันก่อนนะครับดิ้วรอยบนหน้าผากนะครับขอบตานะครับ เม็ดในตานี้เด้งกลมเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวไล่ชมไปพร้อม ๆกันนะตรงนี้จะเป็นลายเซ็นของหลวงพ่อพัดนะครับ ส่วนด้านข้างนี้จะเป็น เสือนะครับเป็นพยักษ์นะครับสองตัวนะครับอยู่ด้านซ้ายด้านขวานะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็น เดี๋ยวนะ ผมมองไม่ค่อยชัด ด้านล่างนี้จะเป็น เป็นหน้าเสือนะครับ อีกหนึ่งใบ หน้านะครับส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นลายกระหนกนะครับงดงามเลยทีเดียวนะครับสมกับการรอคอยที่ยาวนานนะครับแรมปี มองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมแกะเลยแล้วกันนะครับแกะดูเนื้อหากันเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นลายกระหนกนะครับ กรอบด้านในนะครับ จะเป็นพิมพ์เหรียญรูปไข่นจะเขียนเป็นราชาพยักษ์นะครับ ด้านกลางก็จะเป็นพยักษ์ข้ามดาบนะครับหลวงพ่อพัด บุญยกาโมวัดทานวัดทานทหารมวยด้วน จังหวัดนครสวรรค์นะครับเดี๋ยวมาดูโค้ดเหรียญกันสักหน่อยนะครับสักนิดนึงนะครับมือผมจะดิ้นดิ้นนิดนึงนะก็ขออภัยด้วยนะครับมือผมดิ้นนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวจับแน่นๆนะจะเป็นโค้ดดาวกระจายนะครับเป็นสอเสือนะครับตอกโค้ดดาวกระจายสอเสือด้านในนะครับ ไม่มีโค้ดอื่นแล้วนะครับมีโค้ดเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อหาใบหน้าของพยักกันนิดนึงนะครับการแกะพิมพ์แกะบล็อกสวยงามเลยทีเดียวเนี่ยใบหน้าแววตาของพยักเนี่ยค่อนข้างที่จะดุดันเลยทีเดียวนะครับ ดูคิ้วนะครับคมชัดเส้นสายนะครับในการแกะพิมพ์แกะบล็อกนี่ย ตรงนี้ก็จะเป็นโค้ดของเหรียญนนะครับยิงด้วยเลเซอร์นะครับแต่จำนวนที่สร้างที่แท้จริงนี่ผมไม่ทราบจริงๆนะครับว่าสร้างอยู่ประมาณกี่เหรียญด้วยกันเนี่ยผมไม่ทราบข้อมูลเลยนะครับ ในการจัดสร้างว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสร้างอยู่ด้วยกันกี่เหรียญกี่ลังด้วยกันเนี่ยตรงนี้จะเป็นขอบของเหรียญนนะครับของสุพรรณการันตีนะครับ วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนี่ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียวนี่เดี๋ยวมาดูเหรียญต่อไปกันครับ เหรียญต่อไปเป็นเหรียญที่ผมแกะแล้วเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าเนื้อนี้เป็นเนื้ออะไรนะครับ เดี๋ยวดูรายการกันก่อน เป็นรายการที่สิบเนี่ยรายการที่สิบนี้เป็นเนื้อทองฝาบาท ลงยาสีสีนะครับก็จะมีลงยาพื้นแดงของฟ้านะครับลงยาจีวรเนื้อทองฝาบาทนะครับนี่ลงยาลงยาแดงนี่พื้นแดงด้านข้างนี้ก็จะเป็นลงยาขอบสีเขียวนี่ลงยาจีวรสีเหลือง พื้นข้างในลงยาแดงๆนี่เป็นคุยนะครับคุยผิวนะครับคุยเนื้อออกมานะครับ วยงามเลยนะครับรุ่นนี้ ตรงสังกตินี้ก็จะเป็นลายเซ็นของหลวงพ่อนะครับส่วนด้านหลังนี่ก็จะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมแกะอีกสัก เหรียญหนึ่งแล้วกันนะครับว่าจะไม่แกะแล้วนะครับด้านหลังนี่จะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต่างกันตรงโคดนะครับเดี๋ยวดูโคดเดี๋ยวขออนุญาตดูโคดนะครับ ตรงนี้จะเป็นโค้ดหยุดน้ำนะครับปอปาโค้ดตรงอื่นไม่มีแล้วนะครับ ตรงนี้น่าจะเป็นโค้ดของแต่ละเนื้อนะครับ ใบหน้าของพยักษ์คาบดาบเนี่ยเลขโค้ดนะครับโค้ดเหรียญหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามแปดนะครับสร้างกันเป็นหลักแสนเหรียญเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อต่อไปนะครับ สำหรับพระของหลวงพ่อพัดนะครับผมมีคลิปก่อนหน้านั้น หลายคลิปด้วยกันนะครับท่านไหนสนใจก็สามารถย้อนไปดูคลิปที่ผมเอาลงไว้ก่อนหน้านั้นนะครับ ก็มีของเกจิท่านอื่นด้วยนะครับ ที่ผมมาลงไว้นะครับท่านไหนสนใจก็ย้อนขึ้นไปดูคลิปของผมได้นะครับกล่องพระใหม่กับเน็กแฟนพระเดี๋ยวมาดูเนื้อที่สามกันนะครับเนื้อที่สามนี่เป็นอะไรเนี่ย มี ซอง แตกแล้วเป็นราย การที่ เป็นรายการที่สิบสองนะรายการที่สิบสองเนื้อทองฝาบาท ลงยาสองสี ลงยาสีชมพู ขอบสีเขียวเนี่ยลูกศิลป์ลูกหาของหลวงพ่อพัดไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเนี่ยบ มี ติดมือไว้สักเหรียญสองเหรียญก็ยังดีเนี่ยรุ่นนี้ไม่มีงานเก๋แน่นอนเลยครับ เพราะสร้างเยอะนะถ้าสร้างน้อยๆนี่งานเก๋อาจจะมีมานะครับอาจจะตามมาแน่นอนเลยแต่สร้างเยอะขนาดนี้ก็ทั่วถึงนะครับ ถ้ามองในแง่ดีก็คือ ลูกศิษย์ลูกหานี่ได้รับพระทั่วถึงกันครับ ไม่ต้องไปแย่งกัน ถ้าถือว่าถ้าแบ่งกันเนี่ยคนละสองสามเหรียญนี่สร้างแสนเหรียญล้านเหรียญเนี่ยผมว่าก็ไม่มากนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญที่สี่นะครับ ซึ่งเหรียญที่สี่นี่ผม ยังไม่ได้แกะนะครับ เดี๋ยวแกะชมไปพร้อมๆกันนะครับ ซึ่งซองพลาสติกนี่จะเขียนว่าเป็นป๋องสุพรรณนะครับ ของสุพรรณการันตีคัตเตอร์ผมหายไปไหนไม่รู้นะครับหาไม่เจอ เวลาไม่ต้องการนี้เจอนะเวลาต้องการที่จะใช้งานนี้ไม่ค่อยเจอนะแปลก เดี๋ยวดูเนื้อหาด้านในกันนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับใครสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับ ผมมีแบ่งให้นะครับ ราคาแบ่งปันนะครับ เดี๋ยวมาดูเนื้อด้านในกันครับ รายการที่ 17นะฮะรายการที่ 17 เนื้อ ทองฝางบาทลงยาง จีวอนสีดุดดังทองคำเลยทีเดียวนึงสวยเลยนะครับไม่ต่างกับทองคำเลยนะครับ แต่ถ้าเป็นเหรียญจริงที่สวยนะครับ แต่ว่าส่องกับไฟแบบนี้มันสะท้อนนะครับแต่ถ้าเหรียญจริงนี้จะออกทองคำเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูอีกสักเหรียญหนึ่งนะครับ เป็นเนื้อเงินหรือเปล่าเนี่ยหรือเนื้อนวะก็ยังดีเนี่ยรายการที่สิบเจ็ดอีกแล้วนะ รายการที่สิบเจ็ดเนื้อฝาบาทลงยาจีวรเดี๋ยวเหลืออีกสามกล่องด้วยกันนะครับ เดี๋ยวผมแกะหมดเลยแล้วกันนะครับ ทุกเหรียญผมมีราคาแบ่งปันนะครับ ท่านไหนสนใจเนื้อไหนนะครับ ก็ทักผมมานะครับทักก่อนมีสิทธิ์ก่อน แบ่งให้ราคาอาจจะต่างกันนิดนึงนะครับแต่ผมให้ในราคาแบ่งปันแน่นอนนะครับทักเข้ามาสอบถามได้นะครับแบ่งๆกันไปนะเดี๋ยวมาดู เนื้อนี้กันนะครับรายการที่ สิบหกนะเป็นเนื้อทองสัตตะนะครับเป็นเนื้อทอง สัตตะลงยาน จีวนเนี่ยในหนึ่งลังสร้างอยู่ที่สิบเหรียญนะครับสวย เลยนะครับมาดูอีกสอง กล่อง สุดท้ายเนะชมเนื้อหากัน นะครับว่าด้านในเป็นเนื้ออะไรเนี่ยลุ้นไป พร้อมๆกันเนี่ยเดี๋ยวนะเนื้อนี้เป็น รายการที่18นะ รายการที่สิบแปดเนื้อ เนื้อทองแดงลมดำเนี่ยลงยาจีวอนเดี๋ยวมาดูเหรียญสุดท้ายนะครับจะได้เนื้อเงินหรือเปล่า นะครับโอนานะครับดูไปพร้อมๆกันนะครับ รายการที่ 18เนี่ยเนื้อไหนก็งดงามเหมือนกันเนื้อพุทธคุณ เท่ากันเนื้อ สวย งาม นะครับ รุ่นนี้นะครับ รุ่นราชาพยัก์สองเสือป๋องสุพรรณนะครับ ฝาก กดติดตามนะครับ กด ไลค์กดแชร์สองพระ ใหม่กับ เน็ก แฟนพระนะครับ ลิปหน้ามีพระของเกจิท่านไหนนะครับพระรุ่นใดนะครับที่ผมจะเอามารีวิวนำเสนอนะครับก็ฝากกดติดตามสองพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ